de penales. เจ้าของสองห้าเพชรบุรีและบิ๊กยินหัวหินคนเดียวกันครับที่ก้อย เดียวบก็เลยมาปลาแล้วไม่ตก ดีเลยบรรยากาศดีอยู่ข้างหน้า อุทยานราชพั สก็ดั้นไดท่านผู้ชมอย่าคิดมากครับ เป็นธรรมดาของช่วงโควิดที่นานๆได้ออกคือนานๆได้ออกจากบ้านกันออกจากห้องนอนมาเนี่ย ก็เพิ่งมาจะมานี่แหละครับ เพิ่งจะมาเที่ยวกันนี่แหละครับ แต่ก่อนนี้นอนอยู่บ้านอย่างเดียว